รายวิชาเพศศึกษารอบด้าน บทที่ 3 สุขภาพทางเพศเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV HIV Human Immunodeficiency Virus คือเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องอดส์ Acquired Immune Deficiency Syndrome คือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีลักษณะของการติดเชื้อ HIV ในระดับที่เชื้อ HIV ได้ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย จนระดับของเซลล์ CD4 CD4 ในเลือดลดน้อยลง น้อยกว่า 200 เซลล์ต่อเลือด1 cc หรือร่างกายมีอาการภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ไข้เรื้อรัง น้ำหนักลดอย่างมากและรวดเร็ว ท้องเสียเรื้อรัง ผื่นผิวหนัง ติดเชื้อโรคฉวยโอกาสเป็นต้นกรมควบคุมโรค กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้อธิบายความหมายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ sexually transmitted disease ไว้ว่า หมายถึงโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์กลุ่มหนึ่ง ที่สามารถติดต่อกันได้จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง โดยการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลัก ในอดีตเรียกว่ากามโรค ได้แก่ โรคซิฟิลิส โรคหนองใน โรคหนองในเทียม โรคแผลริมอ่อน กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง ฝีมะม่วง และแผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ แต่ปัจจุบันไม่พบแผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบในประเทศไทยแล้ว สำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เริ่มอวัยวะเพศและหรือทวารหนัก หูด อวัยวะเพศและหรือทวารหนัก พยาธิช่องคลอด หูดเข้าสุกเชื้อราในช่องคลอดและโลน เรียกว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เดิมที่เดียวเรารู้จักโรคกลุ่มนี้ในนามของกามโรค หรือในภาษาอังกฤษว่า venereal disease หรือ VD แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการศึกษาค้นคว้าและวิจัยกันอย่างกว้างขวางทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นว่า ยังมีโรคอื่นที่ติดต่อกันได้ โดยการร่วมเพศ และโดยเพศสัมพันธ์ในลักษณะอื่นๆ ดังนั้นเพื่อให้ครอบคลุมโรคต่างๆ ให้กว้างขวางออกไปอีก ชื่อที่ใช้เรียกกรรมโรคในภาษาอังกฤษ จึงได้เปลี่ยนไปจาก venereal disease หรือ VD เป็น Sexually Transmitted Disease หรือเรียกย่อ ๆว่า STD ฉะนั้นจึงขอเรียกชื่อโรคกลุ่มนี้ในภาษาไทยว่า โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สาเหตุของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ สาเหตุของการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1. เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ บางชนิดไม่มียารักษา และบางชนิดยังสามารถฝังตัวอยู่ และกลับมาเป็นซ้ำได้อีก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้แก่ เริ่มที่อวัยวะเพศ หูดงอนไก่ ไวรัสตับอักเสบบี 2. เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะได้แก่ ซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม ท่อปัสสาวะอักเสบ ช่องคลอดอักเสบ 3. เกิดจากเชื้ออื่นๆ เช่น พยาธิ สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ ตัวอย่างโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอส หรือกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม เกิดจากการรับเชื้อ Human Immunodeficiency Virus หรือ HIV เข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว ทำให้เชื้อโรค ฉวยโอกาสแทรกซ้อนเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น เช่น มะเร็ง วัณโรค และสาเหตุการเสียชีวิต ก็มักเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ เหล่านี้ ที่จะทำให้อาการรุนแรงและเสียชีวิต หนองใน เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อนิสเรียโกโนโฮทำให้เกิดอาการระคายเคืองในท่อปัสสาวะ แสบขัดเวลาปัสสาวะ และมีหนองไหลออกจากท่อปัสสาวะ อาจจะทำให้เกิดการอักเสบในช่องท้อง หรือเป็นหมันหากไม่ได้รับการรักษาหนองในเทียม เกิดจากเชื้อแบคทีเรียคลมิเดียแทคโฮมาติสมีอาการแสบปลายท่อปัสสาวะ ปัสสาวะขัดและมีหนองไหล และมีมูกออกเล็กน้อย โดยเฉพาะในช่วงเช้า ส่วนผู้หญิงอาจมีอาการตกขาวผิดปกติ แผลริมอ่อน เกิดจากเชื้อ h า m o p ิ i l ส s d e u c r i i ทำให้เกิดแผลที่อวัยวะเพศ บวมและเจ็บ บางคนมีต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าไข่ดันบวม ก้นแผลสกปรกมีหนอง มีเลือดออกง่าย เวลาสัมผัสเจ็บปวดมาก บางรายต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบจะบวมและเป็นฝี เริ่มที่อวัยวะเพศ เกิดจากเชื้อไวรัส p e r p e s simplex virus ทำให้เกิดอาการปวดแสบบริเวณขา ก้นหรืออวัยวะเพศ และตามด้วยผื่นเป็นตุ่มน้ำใสแผลหายได้เองใน 2-3 สัปดาห์ แต่เชื้อยังอยู่ในร่างกาย เมื่อร่างกายอ่อนแอ เชื้อก็จะกลับเป็นใหม่ หูดเข้าสุกเกิดจากเชื้อไวรัสโมลัสคัมคอนเจกิออซัมไวรัส MCV ทำให้เกิดเป็นตุ่มนูนบนผิวหนัง ผิวเรียบขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 2-5มิลิเมตร จะพบมากขึ้นในรายที่มีการติดเชื้อ HIV ถ้าใช้เข็มสกิดตรงกลาง แล้วบีบดูจะได้เนื้อหูสีขาวๆ คล้ายข้าวสุก มักเป็นที่บริเวณหัวหนาว อวัยวะเพศภายนอกและโคนขาด้านใน หูดหงอนไก่ เกิดจากไวรัส Human Papilloma Virus ลักษณะเป็นติ่งเนื้ออ่อนๆสีชมพูคล้ายหงอนไก่ ชอบขึ้นที่อุ่นและอับชื้น ในผู้ชายมักพบที่อวัยวะเพศบริเวณใต้หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย ตลอดทั้งบริเวณรอบรอยเปิดขอบ ท่อปัสสาวะและอันทะ ส่วนผู้หญิงจะพบที่ปากช่องคลอด ผนังช่องคลอด ปากมดลูก ปากทวารหนักและฝีเย็บ หูดมีขนาดโตขึ้นเรื่อย ๆ การตั้งครรภ์จะทำให้หูดโตเร็วกว่าปกติ ถ้าไม่รีบรักษาจะเป็นมากขึ้นและยากต่อการรักษา และทารกอาจติดเชื้อได้ขณะคลอด หิด เกิดจากตัวไร ซาคอปเทสคาเบอิ ลักษณะจะมีตุ่มน้ำใส และตุ่มหนองคันขึ้นกระจายทั้งสองข้างของร่างกาย มักพบตามง่ามนิ้วมือ ข้อศอก รักแร้ รอบหัวนม รอบสะดืออวัยวะสืบพันธุ์ ข้อเท้า หลังเท้า ก้น ผู้ป่วยมักมีอาการคันมาก โดยเฉพาะเวลากลางคืน สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสใกล้ชิด สัมผัสทางเพศ หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย ซิฟิลิส เกิดจากการติดเชื้อเทรโพเนมาพาริดัม เป็นโรคที่มีอันตราย และมีอาการเรื้อรัง สามารถติดต่อยาวนานกว่า 2 ปี ลักษณะการติดเชื้อเริ่มแรกจะเป็นก้อนแข็ง แต่ไม่เจ็บที่บริเวณอวัยวะเพศ หาก ไม่รักษาจะกลายเป็นระยะที่ 2 ที่เรียกว่า เข้าข้อหรือออกดอก ถ้าทิ้งไว้นานจะทำให้เกิดโรคแก่ระบบต่างๆ ของร่างกายหลายระบบทั้งซิฟิลิสระบบหัวใจและหลอดเลือดซิฟิลิสระบบประสาทเป็นต้นนอกจากนี้มารดาที่เป็นโรคซิฟิลิสจะถ่ายทอดโรคสู่ทารกในครรภ์ได้เรียกว่าซิฟิลิสแต่กำเนิด congenital syphilis จึงถือซิฟิลิส เป็นโรคที่มีอันตราย และมีอาการเรื้อรัง สามารถติดต่อยาวนานกว่า 2 ปี โลน เกิดจากมแมลงตัวเล็กที่เรียกว่า Pediculosis pubis อาศัยอยู่ที่ขนหัวหนาว ชอบชัยตามรากขนอ่อน และดูดเลือดคนเป็นอาหาร ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการคัน เมื่อเก่าจะทำให้เจ้าตัวเชื้อแพร่ไปยังบริเวณอื่นได้ การวินิจฉัยสามารถทำได้ด้วยตาเปล่า จะพบไข่สีขาวเกาะตรงโคนขน ไข่จะมีลักษณะวงรี ติดต่อได้จากการสัมผัสทางเพศกับผู้ป่วย หรือใช้กางเกงในร่วมกัน การรักษาสามารถซื้อยาทาได้ตามร้านขายยา พยาธิช่องคลอด เกิดจากเชื้อโปรโตซัว Trichomonas vaginalis ผู้ป่วยจะมีอาการตกขาวผิดปกติ มีสีเขียวขุ่นหรือเหลืองเข้ม มีฟองอากาศและมีกลิ่นเหม็น เกิดการระคายเคืองบริเวณอวัยวะเพศ เจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ คันและแสบปากช่องคลอด เชื้อราในช่องคลอด เกิดจากเชื้อรากลุ่มแคดิดาซึ่งร้อยละ 80-90 เกิดจากแคดิดาอบิแคนส์ทำให้มีอาการระคายเคืองบริเวณช่องคลอด มีอาการตกขาวขุ่นจับเป็นก้อน อาจมีอาการปัสสาวะแสบขัด เจ็บขณะร่วมเพศ อุ้งเชิงกรานอักเสบ หรือปีกมดลูกอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อของมดลูกรังไข่ หรือท่อรังไข่ อาจเสียชีวิตได้หากติดเชื้อรุนแรงและหากไม่รักษา อาจเกิดโรคแทรกซ้อนจนเป็นหมันหรือเสียชีวิตได้ แผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โดโนวาเนีย granulomatous โดยจะมีแผลที่บริเวณอวัยวะเพศ ขาหนีบ ซอกขา หรือบริเวณหน้า และไม่พบในประเทศไทย มักพบในคนผิวดำ